ยงามครับพานโอครับไหลต่อเนื่องครับ เอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่เกมไอหัวกะโหลกไว้แบนดิโตในค่าย PG นะครับจัดงบมาที่ 2,113 บาทนะเพื่อนๆมาครับไป let's go ดูกันที่เบ็ด30นะทุกคนที่เอางบมาเยอะๆขนาดนี้นะครับ จะเล่นเบ็ดเยอะๆให้ดู 30 อย่างนี้นะครับ 50 อย่างนี้นะครับ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 วายมาแล้วก็ไหลไปครับวายมาไหลไปแบบนี้จบครับ ตัวคูณเพิ่มเรื่อยๆยังไงครับเหลือพันแปดแล้วครับ ยังไงครับ ขยับเบ็ดกันหน่อยสามสิบแม่ง ไม่เล้าใจนะเบ็ดห้าสิบแล้วทุกคน เกมนี้น่าจะอัปเดตได้แล้วนะ ให้ซื้อฟรีเกมได้นะครับก็น่าจะดีกว่านี้นะ ผมว่ากันนะ น่าจะทำให้มันซื้อฟรีเกมได้เนาะแม่งเข้าอย่างยากอะ่ะ ตาโอ้โหขาดกีตาแถวแรกเหลือพันสามแล้วครับทุกคน ขอวายไหลสักดอกหนึ่งดิ ดอกเดียวเท่านั้นมึงแตกบ้างเหอะเพื่อน โอ้โหวายมาสวย วายมาแถวสาม สวยครับ ไหลต่อไหม ไม่ไหลเย็ดเคเอาละวะ วายมา เย็ดเควายแถวสอง วายแถวสามต่อเนี่ยแหละวายมา โอ้โหแถวแรกไม่ไม่ต่อเนื่องวายมาอีกแล้วสวยงามโอ้ขึ้นยากแท้เบ็ดห้าสิบวายอยู่ครับสวยงามครับวายขนาดนี้เย็ดเคเคอุ้ยเค แถวแรกทำมานะมึงเอ้ยสิบมาสวยเฮ้ยแตกดีอยู่นะ จังหวะแตกแตกดีอยู่นะ วันนี้นะครับเอาเรื่องอยู่นะวายมาครับ เฮ้ย ก็ตเตอร์ สเก็ตเตอร์ มีไหม มีไหม สวยงามครับ สเก็ตเตอร์ลงโอ้โหสวยงามครับเพื่อนๆ สเก็ตเตอร์มาแล้วลูกจ๋าสิบสองหมุนฟรีครับโอ้โหเบ็ดห้าสิบนะทุกคน ของงามๆ คอไหลงามๆ ครับ เอาละครับท่านผู้ชมโอ้สเก็ตเตอร์อย่างเกะกะ อย่างเกะกะไหลไหมครับโอ้โหถือว่าได้อยู่ครับ 287 บาท เสียเสียเสียสเก็ตเตอร์แม่งเกะกะว่ะ มาแถวอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่หนึ่งกับสองนะเพื่อน เย็ดเคเริ่มมีงานครับทุกคน เริ่มมีงานครับ โอ้โหว้าวแหล่ครับทุกคนเอาละครับ เอาละครับผมวายมีแล้วแถวสามแม่งไม่ไหลว่ะ ไหลไปดอกสุดท้ายไหลไป เออ สวยงามครับกีตาสวยงามครับพาโนครับ ไหลต่อเนื่องครับเหยียดแค่วายเท่าสามโอ้โหดอกนี้ครับ อยู่หมัดครับผม เห็นไหมพอจังหวะมันไหลนะครับ คือไม่เอาเรื่องอะ่ะบอกแล้วนะครับถ้าไหลครับ เป็นเรื่อง โอเคนะสามพันสิบห้าบาทครับเข้าฟรีเบทห้าสิบ ปิดคลิปเลยครับจบเลยนะเพื่อนๆงบ 2,000กว่าบาทนะครับก็ได้กำไรมาเกือบ3,000นะทุกคนฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ วันนี้นะครับไวแบรดิโต้เบ็ดหนักๆนะครับผมบอกแล้วแต่โคตรดีนะครับใครอยากตามมาใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ กดที่ลิงก์ปักหมุดเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆใครอยากให้เล่นเกมไหนเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะ ไปแล้วทุกคน บ๊ายบายจ้า